อยากจะดูอยากจะเล่นเอาพ่อแม่มาดูด้วย โอเคผมวันนี้ขอกล่าวสวัสดีแขกผู้เกียรติทุกผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมวันนี้ด้วยนะครับผมก็ห่างหายไปนานนะครับผมวันนี้ก็ไปทำบุญยมมาผมตักบาตรออกพรรษาครับผมตักบาตรเทโวข้าวสารอาหารแห้งนะครับผมก็อย่าไปลืมทำบุญข้าวต้มหางยาวกันด้วยนะ มาวันนี้ก็มารุยกับ Fortune XO ผมอยู่ในค่าย PG เหมือนเดิมเช่นเคยครับผมกับเกม Fortune XO นะฮะ มาผมเริ่มต้นกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเกมนี้จะเข้าไหมโอ้โห บัวทองกระโดดปเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่โดดให่เข้า โอ้โห ก้อนทองมารางวัลระดับบิ๊กวินเข้ามาแล้ว โอ้โหสนใจอะไรที่เดียวผมสามารถคลิกได้ที่ร่างคลิปนี้ผมปักบุุดเอาไว้ให้แล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดถิงแจ้งเตือนแล้วกดติดตามกันให้ด้วยนะครับผม ที่สำคัญอย่าลืมกดคอมเมนต์กันด้วยนะครับผม กดคอมเมนต์มีลุ้นรับรางวัลด้วยนะ กดคอมเมนต์มีลุ้นรับรางวัลด้วยสามารถเข้ามาลุ้นเข้ามาสนุกด้วยกันได้ในช่องนี้ในทุกๆวันนะครับผมบางวันอาจจะลงคลิปบ้างบางวันก็ไม่ลงบ้าง แต่เราอาจจะลงลงแน่นอนวันเว้นวันนะผมโอ้โหก้อนทองลงมาอีกแล้วดอกนี้บัวทองกระโดดแน่นอนโอ้โห ไม่โดดครับผู้ชมท่านโอ้โหดอกนี้มาเยอะ เรียบร้อยครับผม ดอกนี้กระโดดมาจนได้จานรีสปินยันเดอร์วินนะผมจะหมุนไปเรื่อยจนกว่าจะได้รับรางวัลชนะคูณ10 นั่นเอง โอเคดอกนี้ประทัดมา ยังไงไม่เอาดอกนี้ไม่เอาไม่เอา เออผ่านไปจนได้ดอกนี้ยังลุ้นต่อเนื่องกันครับผมผู้ชม มาอีกแล้วรางวัลนี้เป็นตัวถูกจัดเลยไม่เอานะ สวยงามครับผมผู้ชม อือหือลุ้นกันเยี่ยวราดแน่โอ้โหส้มยิ่งแล้วเลยส้มยิ่งแล้วเลยฮึยอืม โอ้โห ลุ้นจนน้ำลายเหนียวดอกนี้แหละอ่างเปาเข้ามาแน่นอนยังไงรางวัลคูณ 10 หรือเปล่า เรียบร้อยจนได้ครับ ผมท่านผู้ชมทุกท่าน โอ้โหรางวัลระดับเมกาวินเงินไปเลยครับผมดอกนี้คูณ10ไปที่2,000เลยนะ โอ้โหเข้ามาจนได้ผมสนใจเล่นที่เดียวผมสามารถคลิกได้ที่ร่างคลิปนี้นะครับผมสามารถคลิกได้ที่ร่างคลิปนี้ มีโปรโมชั่นดีๆ มากมายสำหรับสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่า แต่ตอนนี้เรารับรางวัลไประดับซูเปอร์เมกาวินที่ 2,000 บาท โอเคครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดดิงแจ้งเตือนให้เรานะผมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะได้มาที่ 3,500แตกมา2,000 ฝ่านะผมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เราจะมาเล่นอะไรให้ดูก็กดติดตามกันเอาไว้ด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สมัครได้ที่ด้านล่างคลิปนี้